น้องเอ๋ยน้องกุ้ง ขาวสวยโตอวบขนาดนี้ คงเป็นที่ต้องตาต้องใจของตลาด ขายได้ดีมีกำไรแน่นอนนะครับ แต่การจะได้กุ้งตัวโตๆแบบนี้ พี่น้องเกษตรกรก็ต้องมีระบบบริหารจัดการฟาร์มที่ดี มีการคัดเลือกลูกกุ้งที่มีคุณภาพ ปล่อยลงเลี้ยง ซึ่งขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญที่สุดเลยล่ะครับโอเคแต่พี่น้องครับ ถึงแม้ว่าเราจะมีการเตรียมบ่อเตรียมน้ำอย่างดีแล้ว แต่ถ้าลูกกุ้งมีคุณภาพไม่ดี อ่อนแอ มีเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย กลุ่มริบิโอปนเปื้อนมาก โอกาสที่จะเกิดโรคในระหว่างการเลี้ยงก็จะมีสูง ฉะนั้นเรามีแนวทางสำหรับการคัดเลือกลูกกุ้งที่ดีมาฝากกันครับ ลูกกุ้งที่ดีต้องปลอดเชื้อนะครับ ลูกกุ้งที่ดีต้องปลอดเชื้อ และเป็นลูกกุ้งที่ผลิตจากพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในฟาร์มที่มีระบบป้องกันการปนเปื้อนทางชีวภาพ ตั้งแต่ยังเป็นลูกกุ้ง จนกระทั่งเป็นพ่อแม่พันธุ์ ซึ่งลูกกุ้งดังกล่าวนี้ต้องมีใบรับรองความปลอดเชื้อทั้งในแม่และลูกกุ้งจากโรงเพาะฟักที่ผลิต หรือผลการตรวจไวรัสจากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตาม ลูกกุ้งปลอดเชื้อจากโรงเพาะฟักนี้ ก็สามารถติดเชื้อใหม่ได้ ถ้าเปลี่ยนสถานที่เลี้ยง ไปอยู่ในเขตที่พื้นที่เสี่ยงต่อโรคระบาดนะครับ ลูกกุ้งนั้นต้องมีความต้านทานเชื้อได้ดี เป็นลูกกุ้งที่ผลิตจากพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ ให้มีลักษณะทางพันธุกรรมที่สามารถต้านทานเชื้อใดเชื้อหนึ่งได้ ซึ่งจะเหมาะสำหรับเกษตรกรนำไปเลี้ยงในแหล่งที่มีความเสี่ยง ต่อการระบาดโรคที่รุนแรง อีกทั้งควรมีใบรับรองคุณภาพ เป็นกุ้งสายพันธุ์ที่ทนทานต่อเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งพี่น้องเกษตรกร ต้องตรวจสอบให้มั่นใจ ก่อนนำลูกกุ้งไปลงบ่อเลี้ยง และอย่าเชื่อมั่นในความสามารถต้านทานโรคมากจนเกินไป จนละเลยการจัดสภาพแวดล้อมของการเลี้ยงที่ดี เพื่อให้กุ้งมีสุขภาพที่แข็งแรง เพราะการมีกุ้งที่สุขภาพที่แข็งแรง เป็นนกลไกธรรมชาติที่มีความสำคัญ ต่อการต้านทานเชื้อโรคของกุ้งที่ดีที่สุดนั่นเองครับลูกกุ้งที่ดีต้องไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และเป็นสายพันธุ์ที่โตเร็วนะครับ ปัจจุบัน การเลี้ยงกุ้งที่ใช้ยาปฏิชีวนะต้องห้าม เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคไม่ยอมรับเลยนะครับ เกษตรกรจึงควรเลือกลูกกุ้งจากฟาร์มที่มั่นใจ ว่าไม่มีการใช้ยาปฏิชีวนะ อีกทั้งลูกกุ้งสายพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตดี นอกจากจะเลี้ยงง่าย โตเร็วแล้ว ยังมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอ และเลี้ยงได้ผลผลิตสูง ในสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงกุ้งแบบพัฒนา ทั้งนี้พี่น้องเกษตรกรก็ต้องจัดสภาพแวดล้อมของบ่อเลี้ยงให้ดีด้วย จึงจะมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับ ซึ่งลูกกุ้งที่มีความแข็งแรงนั้น สามารถสังเกตได้ด้วยสายตาได้เลยครับ เช่น ลำตัวปกติ ระยางครบ กล้ามเนื้อใส มีอาหารในลำไส้ ตับต้องมีสีน้ำตาลขนาดใหญ่เหงือกกุ้งต้องสมบูรณ์ สัดส่วนกล้ามเนื้อต่อลำไส้มากกว่า 3 ต่อ 1 และมีการว่ายน้ำอย่างแข็งแรง ลูกกุ้งที่มีคุณลักษณะ เช่นนี้ จะสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการเลี้ยงในบ่อได้ดีนั่นเองครับ นอกจากนี้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพควรผ่านการทดสอบความเครียดด้วยนะครับ ฮะทดสอบความเครียดต้องทดสอบยังไงครับ ฟังไม่ผิดหรอกครับพี่น้อง การตรวจความทนทานต่อความเครียดนั้น เป็นวิธีการทดสอบคุณภาพของลูกกุ้งได้ดีอีกวิธีหนึ่ง โดยนำน้ำใส่กระมัง และปล่อยลูกกุ้งลงไป เอามือวนให้น้ำหมุน แล้วสังเกตดูลูกกุ้งที่ดีดตัวออกมาจากกลางน้ำวน ถ้ามีจำนวนมาก แสดงว่า ลูกกุ้งนั้นมีคุณภาพและแข็งแรง ทนทานต่อความเครียดได้ดีนั่นเองครับ ซึ่งวิธีนี้พี่น้องเกษตรกรสามารถทดสอบได้เองในขณะที่เข้าไปเลือกซื้อลูกกุ้งนะครับ นอกจากนี้ลูกกุ้งจะต้องมีเอกสารกำกับการซื้อขาย พี่น้องครับ กรมประมงได้กำหนดระเบียบในการซื้อขายลูกกุ้ง ให้มีเอกสารกำกับการซื้อขายลูกกุ้ง เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับได้ พื่อสามารถติดตามและแก้ไขปัญหาเลี้ยงกุ้งทั้งระบบ และสามารถระบุแหล่งผลิตได้ในเวลารวดเร็ว เกษตรกรจำเป็นต้องขอเอกสารกำกับการซื้อขาย จากเจ้าของโรงเพาะฟัก หรือตัวแทนที่ส่งมอบลูกกุ้ง เมื่อมีการรับกุ้งเข้ามาเลี้ยง ซึ่งเอกสารนี้มีความจำเป็นอีกครั้ง ในการนำไปประกอบการขอเอกสารกำกับการขายกุ้ง ถ้าไม่มีเอกสารกำกับการซื้อขายลูกกุ้งนี้ กรมประมง หรือหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ก็จะไม่ออกเอกสารกำกับการขายกุ้งให้ ซึ่งก็จะทำให้เกษตรกรไม่สามารถขายกุ้งได้เลยนะครับ ทีนี้เรามาฟังการกำหนดความหนาแน่นของลูกกุ้งที่ปล่อยลงเลี้ยงกันนะครับ ขนาดของลูกกุ้งขาวที่ที่เกษตรกรซื้อมาปล่อยลงเลี้ยงนะครับ ก็คือจะอยู่ระยะที่ P10 ถึง P12 นะครับ เป็น เป็น เป็นส่วนใหญ่เลย เพราะว่าเมื่อนำมาปล่อยในในในบ่อแล้วเนี่ยมันก็อัตรารอดดีแล้วก็เป็นช่วงที่ว่าราคาก็ไม่สูงคืออัตราการปล่อยอย่างปัจจุบันเนี่ยมัน มันจะปล่อยอยู่ประมาณแสนถึงสองแสนตัวต่อหนึ่งไร่ครับ แต่บางฟาร์มก็ปล่อยสูงกว่านี้ คือคืออัตราความนั้นที่เหมาะสมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณไม่เกินแสนที่กรมประมงแนะนำเองก็อยู่อยู่อยู่แสนถึงแสนสองแต่ว่าจะปล่อยมากปล่อยน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับศักยภาพ ของของพื้นที่แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือในฟาร์ม แล้วก็ความรู้ของเกษตรกรเอง ในการจะปล่อยกุ้งเนี่ยทางเกษตรกรก็ต้องไปก็ต้องไปหาลูกกุ้งจากจากโรงเพาะ ในแต่ละพื้นที่เนี่ยความเค็มน้ำมันจะไม่เหมือนกันโรงเพาะก็เพาะที่ความเค็มหนึ่งบ่อดินที่จะเลี้ยงก็ที่ความเค็มระดับหนึ่งตอนนี้เราก็ต้องแจ้งเขา เพื่อให้เขาปรับความเค็มของลูกกุ้ง ให้เข้ากับความเค็มของน้ำในบ่อเรา เพราะว่าเวลามาปล่อยแล้ว มันจะทำให้กุ้งไม่เครียด และกุ้งก็จะรอดดี เวลาที่มันเหมาะสมเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเช้าช่วงเช้ามืดนะครับนะครับ หรือว่าช่วงเย็นเลย ช่วงที่อากาศพูดง่ายคืออากาศไม่ร้อน เพราะว่าพอพออากาศไม่ร้อนเนี่ยน้ำมันก็ไม่ร้อนมาก ไม่มีการแบ่งชั้นมากอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็กุ้งก็ไม่เครียด อัตราการอัตราการรอดมันก็จะสูง ในการปล่อยเนี่ยเขาระหว่างที่เขาปล่อยลงไปเนี่ยเขาก็จะต้องมีการเช็คความเค็มเทสรีเทสอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับมันมันใกล้เคียงกันจริงไหมแล้วก็ต้องมีการสูบน้ำจากบ่อเข้ามาผสมน้ำที่แพ็กกุ้งเพื่อเพื่อปรับปรับเรื่องอุณหภูมิ ปรับปรับเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างให้มันให้มันให้มันใกล้เคียงกัน นอกจากนี้การติดตั้งเครื่องเพิ่มออกซิเจนมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการหายใจของกุ้ง ซึ่งระดับออกซิเจนละลายน้ำที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงกุ้งขาวนั้น ต้องไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร การขาดออกซิเจนจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต และอัตราแลกเนื้อในการเลี้ยงกุ้ง เพราะทำให้กุ้งกินอาหารน้อย และโตช้า พี่น้องเกษตรกรจึงต้องหมั่นตรวจสอบวัดค่าปริมาณออกซิเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อเช็คว่าออกซิเจนในน้ำมีความเข้มข้นที่เหมาะสมหรือไม่ครับ พี่น้องครับ การเลี้ยงกุ้งให้ประสบความสำเร็จนั้น นอกจากปัจจัยในเรื่องคุณภาพลูกกุ้ง และการจัดการฟาร์มแล้ว อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้ง ยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับ เนื่องจากกุ้ง เป็นสัตว์ที่ต้องการอาหารที่มีโภชนาการสูง ทั้งปริมาณและคุณภาพ ดังนั้น อาหารกุ้งที่ดีต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ คือในการเลี้ยงกุ้งขาวปัจจุบันนี้นะครับ อาหารที่ใช้เลี้ยงกุ้งคือเป็นอาหารเม็ด เป็นอาหารเม็ดมาจากโรงงานก็มีหลากหลายเป็นอาหารที่เหมาะสมก็คือเป็นอาหารจมใช่ไหมครับเป็นอาหารเป็นอาหารจมแล้วก็กุ้งกิน ก็กุ้งก็โตดีมีโปรตีนที่เหมาะสมพวกนี้มันถูกควบคุมโดยกรมประมงอยู่แล้ว เพราะว่าอาหารทุกทุกยี่ห้อที่มีขายในท้องตลาดให้ให้เกษตรกรนำไปใช้นี่ต้องไปขึ้นทะเบียนที่ที่กรมประมงมีการมีการดูว่ามันมีส่วนผสมตามมาตรฐานไหมแล้วมีจริงไหมนะครับ ก็คือเกษตรกรสามารถใช้อาหารในท้องตลาดทั่วไป ในการเลี้ยงกุ้งได้นะครับ เพราะว่าในการเลี้ยงกุ้งเขาใช้อาหารเม็ดเขาไม่ได้ใช้อาหารที่เขาทำขึ้นมาเอง พูดง่ายว่าในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยต้นทุนที่สูงสุดคือต้นทุน คือคือค่าอาหารนะฮะครับ แต่ปัจจุบันนี้คืออาหาร อาหารสดเขาห้ามใช้ ก็ต้องให้ใช้อาหารเม็ดโดยการให้อาหารเนี่ยก็คือเขาจะคิดปริมาณปริมาณอาหารต่อจำนวนกุ้ง สมมติเราปล่อยกุ้ง4ี่แสนตัวใช่ไหมครับ เราให้ที่อัตราช่วงช่วงวันแรกเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งแสนตัวต่อ1กิโลก็หมายความว่าเราต้องให้ 4 กิโลต่อวันใช่ไหมครับเราให้4กิโลตอนนี้เราก็ให้4มื้อก็จะว่ามื้อละกิโลนะครับเราให้มื้อกิโล พอหลังจากนั้นเราก็มีการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันละ10% 10% 10%จนครบ1เดือน เพราะว่าในช่วงนี้เราต้องให้อาหารตามการเติบโตของกุ้ง อายุกุ้งประมาณสัก 20-30วันเราก็จะมีการเริ่มวางเริ่มวางยอบ่อหนึ่งอาจจะวางสัก3-4 จุดอะไรเงี้ยครับสามสี่มุมแล้วมีการชั่งอาหารใส่ในยอ แล้วก็มีการตรวจเช็คหนึ่งหนึ่งชั่วโมงหลังจากให้อาหารใช่ไหมครับก็ก็มาเดินยกดูดูว่ามันมันมันเหลือ หรือว่ามันขาด ถ้าหมดก็คือขาด หมายถึงว่ามื้อต่อไปเราก็ต้องเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเหลือ แสดงว่ามันเราให้อาหารมากเกินไป เราก็ต้องลด เพราะว่าถ้าเราให้อาหารมากเกินไปเนี่ยทำให้เพิ่มปริมาณสารอินทรีย์ในบ่อทำให้น้ำมันก็เน่าเสียไวขึ้น ทำให้ระยะเวลาการเลี้ยงเราก็สั้นลง เพราะถ้าเกิดน้ำเสียกุ้งเครียดก็เป็นโรคสำหรับหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการให้อาหารกุ้งนั้น ต้องทำให้กุ้งได้กินอาหารในปริมาณที่พอดีในเวลาที่เหมาะสม ทุกมื้อตลอดระยะเวลาเลี้ยง การให้อาหารปริมาณน้อยเกินไป จะทำให้กุ้งโตช้า และอาจทำให้เกิดการกินกันเองได้ โดยเฉพาะการเลี้ยงกุ้ง ความหนาแน่นสูง การให้อาหารมากเกินไป ก็อาจจะทำให้คุณภาพน้ำและดิน ในระหว่างเลี้ยงเสื่อมโทรม เพราะสารอินทรีย์จากอาหารจะกระตุ้นให้เกิดจุลินทรีย์ย่อย และปล่อยแอมโมเนียออกมาทำให้กุ้งเครียดอ่อนแอโอกาสติดเชื้อโรคกุ้ง ก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับ รับทราบครับ พี่น้องทั้งหลายครับ การเลี้ยงกุ้งขาวนั้นจะต้องใส่ใจในทุกขั้นตอน อีกทั้งการเลือกกุ้งพันธุ์ดี มีการจัดการอาหารที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วล่ะครับ เพราะผลผลิตที่พี่น้องจะได้รับ จะมีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่เชื่อมั่นของผู้บริโภค สามารถส่งออกสร้างกำไรนำรายได้สู่ประเทศและพี่น้องเกษตรกรกันนะครับ